สาน้ำมาส่งแล้วนะคะบางป่าหน้าสิมีเพชรตับจะเริ่มแกะกล่องแล้วนะ สีฟ้าแม่ก็สั่งสีฟ้าก็ได้สีฟ้าด้วยก็หนูนึกว่าแต่เขาจะสุ่มสีให้เอากันไกลออกไกลๆหน่อยเดี๋ยวทิมเทความเออ สูบลมไว้หน่อยพรุ่งนี้เช้าไม่รัวค่อยเล่น ใหญ่มากเลยอ่ะเเซเบเซเยางยางยางไม่เข้ามาค่ะน้ำอะไร มันก็จะเล่นน้ำเหรอยางไม่เล่น สูบไว้ก่อนเผื่อมันรั่วจะได้ส่งคืน มาต่อมีเซเบอร์ หัวมันใหญ่หรือเปล่า เปลี่ยนหัวปิดตรงไหนไม่ได้ปิดตรงนี้ไงลูกเอ้ายังไง มันต้องปิดสองชั้น แน่นหนาแบบแน่นหนามาก ต้องสูบอีกไหมเนี่ยมันลมจะออก โอเค คนใจร้อนนะครับทุกคนมีคนเล่นก่อนแล้วนะคะโอ้โหยตดร้ายน้ำหน้าร้อนไหลนิดเดียวไม่ทันใจนะครับ ได้นิดเดียวเล่นแล้วจ้างจ้างรถมาเลยจ้างรถมาเลยจ้างรถมาทำไม จะคุ้มไหม แล้วเรามาดูใหม่ตอนน้ำเต็มนะครับทุกคน